ក់បងមានគេទៅហើយតែបងមកតាមញ៉ែអូន ដឹងទេប្រុសនេះស្ងួនអូនឈឺប៉ុណ្ណា អូន គឺជាមនុស្សមិនមែនសត្វទេណា DJ Date ស្រុកថ្មពូកសូមស្វាគមន៍ Ik ben lid. ที่รักแฮกยียังอยู่รู้ไหมคนทางนี้คิดพลาดอีกแล้ว คิดพลาดจนใจสิขาดดังพุดแล้ว คนโสดจะไปไหนก็ได้ จะคุยกับใครก็ได้ กี่คนก็ได้ ยังไงก็ได้หมด มันคล่องตัวดี ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องคอยรายงานเก้าอี้ต้องมีสีขา เป็นกีตาร์ต้องมีหอกสาย เป็นเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชาย เป็นอะไรก็ได้ เป็นวงแหวนรอบๆดาวเสาร์เป็นยูนิคอร์นก็ต้องมีเขา เป็นจุดถ้าขอพรได้หนึ่งอย่างคุณอยากขออะไรขอผัวจ้าขอสามคำสำหรับ รุษจีนอยากมีผัวจ้าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันตรุษจีนสำหรับคุณ ผัวจ้าถ้าขอพรได้หนึ่งอย่างคุณอยากขออะไร ตอบไปแล้วจ้า คุณชอบอาหารอะไรในวันตรุษจีนที่สุดเสือกจ้าสตาร์บัคก็ไม่มีชาชักวันละทีพันห้าไปไหมคุณนี่ผมคืนนี้ผมข้อสักทีเธอหน้าเบบีอยู่กับผมนะเบบี บ่แม่นขอท่านูบ่ต้องการเส็จใจ เก็บเอาคืนไปถ้ามึงยังอยากอยู่นะบ่แม่นคนดี แต่ก็เลือกอยู่ดูก่าบอกว่า เป็นแม่ดองหวองอยู่เด้